พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานไทย ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานของไทย ทั้งในระดับวิจัย หรือระดับอุตสาหกรรม ให้พร้อมรับนวัตกรรมด้านพลังงานที่จะเข้ามามีบทบาท ในการขับเคลื่อนประเทศครับ สวทชร่วมมือกับ 5 หน่วยงานภาคีเครือข่ายเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานไทยเทสตาเพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับหน่วยวิจัย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานของไทย และสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด สวทชให้ความสำคัญในการดำเนินงานและสร้างความเป็นเลิศ ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ หรือ n t e c เป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือ ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ และนานาชาติ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนงานวิจัย โดย n t e c h สวทช และภาคีเครือข่าย พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000